อัปเดตล่าสุดข่าวดี 27 พฤศจิกายน 64 สิ้นปีนี้ มีเฮรัฐแจกอีก คนละ 500 บาท บัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มนี้ โอนวันไหนเช็ค เลย สวัสดีค่ะทุกคน กราบสวัสดีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ค่ะแล้วก็เช่นเคย ทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารสำหรับพ่อแม่พี่น้อง3กลุ่มที่กล่าวไป คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ และก็กลุ่มผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนค่ะ ในส่วนของการแจกเงินจากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าสิ้นปีนี้นะคะ ทางรัฐบาลมีการแจกเงินนะคะ ซึ่งก็แจกอีกเดือนเดียวก็สิ้นปีแล้วเฮกันสิ้นปีนี้นะคะ คนละ 500 บาทนะคะ หลังจากสิ้นปีนี้นะคะยังไม่มีข่าวส ารการแจกเงินนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้โชคดีที่ได้รับกันคนละ 500 บาทค่ะ ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นจะได้รับกันทุกคนหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งกัน ไว้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะข่าวดีอีกข่าวก็คือ จะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองก็สรุปว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรายเก่าก็ต้องลงทะเบียนใหม่หมดนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ อย่าพลาดเลยนะคะ รอบนี้ท่านจำเป็นที่จะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจนไว้ค่ะ เพราะทางรัฐนะคะมีการช่วยเหลือนะคะ ซึ่งก็มีการช่วยเหลือหลายสวัสดิการด้วยกันนะคะ ซึ่งท่านนะคะจะได้แบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านด้วยค่ะ และเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆ กันค่ะสำหรับการแจกเงินล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะ ก็จะมีการแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้อง 2 กลุ่มนี้นะคะ ที่จะได้รับกันคนละ 500 บาทในเดือนธันวาคม 2564 นั่นเองค่ะก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้มีการอนุมัติเงินเพิ่ม แจกเงินเพิ่มให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะและก็กลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางนี้ก็คือผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือเรียกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะ ได้เพียงกลุ่มนี้นะคะอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 2.3 ล้านคนนั่นเอง นะคะซึ่งสำหรับการเพิ่มเงินนะคะในโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะคะ ก็มีการเพิ่มให้ 2 เดือนนะคะคนละ 500บาท ซึ่งก็ได้รับกันไปแล้ว 1 เดือนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เหลือเพียงอีกเดือนเดียวในเดือนธันวาคม 2564 นี้นะคะ แต่ขออธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะเงินในส่วนตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินส ดได้นะคะ แต่เงินในส่วนตรงนี้ทุกท่านสามารถนำไปซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ ได้ตามตลาดทั่วไปนะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็เปรียบเสมือนกับการใช้เงินสดนั่นเองนะคะเพราะว่าร้านค้าในตลาดนะตอนนี้นะคะ ส่วนมากก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเกือบทั้งหมดค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพ่อแม่พี่น้องสองกลุ่มนี้นะคะก็รับกันไปเลยอีก 1 เดือนนะคะ สำหรับในเดือนมกราคมปีหน้านะคะ จะมีการแจกเงินแบบนี้อีกหรือไม่คอยติดตามทางช่องกันไว้นะคะ ทางช่อง จะนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือการเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้ แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็ขอตัวไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ